เป็นเกมที่ยอดฮิตอีหลีเออหนูน้าเล่นมาเลยแบบสองสามปีแล้วก็ยังเล่นอยู่เนาะก็ถือว่าเกมคลาสสิกแล้วค่ะคนก็ยังเล่นหลายอยู่คือเก่าเออสวย มาค่ะ อีกสองบาท เล่นแบบ สามารถเล่นได้เรื่อยๆเนาะโลมา มันเป็นเกมที่เอ่อทุกคนก็ยังแบบ สนใจอยู่อ่ะเออคนก็ยังสนใจเกมนี้หลายอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นเกมที่แตกง่าย เกมหนึ่งเลย เออ สวยค่ะ ซีช่อง คอมโบซีเข่าฟีจะเป็นซีข้าง หากว่าผู้ใดมีทุนหน่อยอ่ะดูนะแนะนำว่าเป็นโลมาดีกว่านะคะโลมานี่เน้นเล่นยาวๆ ลากทุนไปเรื่อยๆเนาะเพราะเขามีแบบทุนประมาณนึงแล้ว จังโยกไปเล่นพวกพีจีเนาะ เพราะว่าพีจีมันจ่ายหลายกว่าโลมานี่จ่ายหน่อย แต่ว่ากะเสียยากเนาะ เออ โอกาสได้ของโลมานี่หนูนะ คิดว่าประมาณ 70-80%เลยนะ ถ้าเลือกเวลาเล่นดีๆ นี่ หนูนาคิดว่ามันเป็นเกมที่แบบเขาดีเกมนึงเลยล่ะ แห้งผู้ใดมีสูตรแบบเคินว่าอย่างอะ สูตรตารางเวลา เอามาเทียบเล่นได้เนาะค่ะ เพราะว่าหนูนาก็เคยเทียบตารางเวลาเล่นยูตะวันต้องเฝ้าเล่น สมมติว่า อ่ะตารางเวลามันโชว์ว่า ตอนเนี้ยโลมามัน 80-90%นะ เฝ้าเลนค่ะ เพราะว่าอ่อประมาณนาทีสองนาทีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วลองคิดเบื้องนว่า เขาเอากลางตารางเวลามากลางเชี่ยม้าว่าแถวนึงเฮ้ยองุ่น สวย อีกครั้งนึงโอ้โห มามาอ่ะสมมุติว่าเขาเอาตารางเวลามากลาง เปิดเบิงเล่นอ่ะช่วงนี้เขา คนที่เบิงพร้อมเขาอ่ะมันมีจะคนเออ แมนบ่ล่ะ จังสมมติว่าเนี่ย มีคนเอาตารางเวลามาประกาศในกลุ่มอ่ะคนในกลุ่มนี้แบบเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะเขาไปเล่นพร้อมกันอ่ะ มันก็ต้องมีทั้งคนได้คนเสียเนาะค่ะกะเรื่องปกติเนาะ หากสิเล่นเกมแบบที่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำะค่ะ วยลงมามอมม้าว่ะ โอเคค่ะ ลากไปเรื่อยๆ โอเคเจกันมาค่ะ เฮ้ย ม้าว่ะได้โล่แถวหนึ่งสวยงามโล่แถวหนึ่งม้าค่ะ 30 บาทเอ้ยม้าว่ะได้ยูนะตอนนี้ได้ฟรีสปินอีกสี่ครั้งแล้วค่ะ 40 บาท โอเคไปค่ะ สวย เอางุ่นมาเอางุ่นมาค่ะ โอ้โหเอ้ยโลแถวหนึ่งสวยงามค่ะ 30 บาท อันนี้ก็คือไม่ 6 บาทเนาะค่ะ อ่าโอเค ตอนนี้ดูนะได้มา80 บาทเนาะอ่ะขออนุญาตปรับใหม่ก่อนเนาะค่ะ โอเค15 บาท เบาดีกว่า ดี๋ยวขออนุญาตบัสไซออโต้นะคะรอบนี้ โอเคอีกหาบาท ออโต้นี่ฮาสมุดกดเข่ามันก็ดีไปหากกดบ่เขานี่ โอกาสเสียเสียฟีสิบไม่ก็หลายที่กันเนาะโอ้โหเชื่อโลร้ายยางงามเมื่อกี้โลร้ายงามแล้วค่ะแต่ว่าล็อกแรกมันมามาให้สวยงามไป20 บาท โอ้โหอาเดโลค่ะ โอ้โห แจกันไลน์นี่บ่ได้อาเดี๋ยวนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่นอค่ะ กับช่องรักปันสล็อต หากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนกน้ำแน่นอแล้วก็อย่าลืมอ้าวเชียมาว่ะอีกแถวหนึ่ง เอาสวยงามแจกันตกลงมาอีก 3 แถวรวด อ่ามาแล้วคอมโบซีค่ะอางุ่นโอ้โหเชี่ยโคตรเอา โคตรเอา คอมโบซี ฟิสปปินซีครั้งหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท เช็คเคออกฟิสปปินนี่หนูนะน่าจะได้ปรับไม่เนาะโอเคค่ะหนึ่งร้อยสี่ห้าบาทก็ฮอดสามร้อยว่ะโอเค มาอีกสิบบาทค่ะ ดาบขวานเออสามสิบห้าบาท เฮ้ย โอ้โหปรับไม่ค่ะ 5 บาท ปรับเป็น 30เนาะไปค่ะ สวย 90 บาท โอ้โห 90 บาท 367สวย โอเคสี่สิบบาทโลมาโอ้โห แม่งเอ้ยบอมาล็อกที่เอ่อล็อกที่สอง ตรงแจกันอ่ะห้าเปี้ยนเป็นโลนะหนูนะจะได้แถว นึง เสียดาย รู้สึกว่ามันแบบเรื่อย ๆ เนาะ มันไม่ค่อยแตกแบบ แตกไว้ซ้ำตอนอ๋อบายมงเป็นไหนสำหรับสำหรับแบบไม่ต้น ๆ อ่ะ ถ้าสมมติว่าไม่ตำๆเหียนตอนบายมง นี่ปานี่น่าจะขึ้นไม่หกสิบแล้วเนาะ เออแต่ว่ามื่อนี่ โอ้โหมาแล้วสองร้อยชี้โคตรเอา สำหรับเอ่อแปดโมงนี่หนูนะคิดว่าไม่ต่ำๆนี่มันเรื่อยๆเนาะค่ะ แต่ก็ต้องไปล้อเบิงไม่สูงสูงโอ้โหเสียดายเสียดายมันโมเป็นโลเอ้ยบอแมนมันโมแมนมงกุฎ เดี๋ยวต้องไปล้อเบิงไม่สูงสูงเนาะว่ามันสิแตกดีบันได อ่ามาอีกร้อยหาสิบโอ้โหหกร้อยแล้วค่ะมาเป็นหกสิบบาทไปค่ะ สวยสองร้อย โอเค220 ค่ะ เนี่ยหนูนาคิดว่ามันเป็นแบบแตกเรื่อย ๆ เนาะ บ่ค่อยแบบวื้อหวาปันไหนช่วงเวลา ช่วงเวลานี่ ช่วงไม่ต่ำๆนี่ขึ้นยากอยู่นะ เพราะว่ามันวนๆอยู่หม่องเกาว่าไปใส่ยาเทียไหมสำหรับผู้ใดที่เรียนตามกะ ต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเนาะค่ะ เกมมันไม่ได้มีเสียกะเป็นเรื่องปกติเนาะ โอเค อ่าสำหรับผู้ใดที่บ่ให้เขากุมเทเลแกรมเนาะค่ะกะคือเก้านอกกดเข่ากุมลิงใต้คลิปเด้เลย เขาปักมุดไว้ให้ละ เออหรือนะปักมุดไว้ให้แล้วเนาะค่ะ ในกุมกะ มีเอ่อเครดิตฟรีให้เลยเนาะกะเขาไปร่วมสนุกกันได้ โอเคโอ้โหหกร้อยสี่สิบบาท มาว่าบิ๊กวินแตกค่ะ บิ๊กวินแตกหกร้อยสี่สิบบาทโคตรเอา มาว่ะ 1,557ปรับไม่ค่ะ เป็นร้อยหาสิบโอเคค่ะเอ้ยแตกเริ่มม้าแล้วนะ ช่วงไม่60 ไม่60 เริ่มเข่าดีแล้วนะ โอ้โห เชื่อโคตรเราเลยอ่าม้าอยู่หาสิบบาท โอเค เทคนิคของหนูนาเนาะค่ะ ปรับไม่เป็นขันไปหาสมมติว่ามันลดลงไปเหลือหน่อยก็แบบที่เขาปรับไว้อะม่ต้องไปลดตามเนาะม่ต้องไปลดไม่ตาม ปล่อยไว้เลยค่ะ เวลามันสิแตก มันสิมาแบบให้เฮาเนี่ย เห็นบอกคอมโบซีมาแล้ว ถ้าสมมติหนูนาปรับเป็น 60 บาท ตามเอ่อ ตามทุนที่ว่าเหลือ 607บาทเนี่ย หนูนาสิบว่าได้ เอ่อ ว่าได้ทุนช่วงเอ่อลอยหาสิบคืนเนาะเขาก็ล้อให้มันดันขึ้นไปเขาดีกว่าว่าหนูนาคิดว่ามัน มันสามารถกลับไปหม่องเก่าได้อะเออ เออปะโอเคค่ะ600บาท ขึ้นมาขึ้นแล้วเห็นปะพันสอง ค่อยๆเล่นไปค่ะ ว่าต้องใจห่อนกับมัน จังไดโลมามันกัดใจอยู่แล้ว โอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบเสียดาย โอเคมานึกว่าถ้าสองแถวนมกี้ถ้าสองแถวกันน่าจะเป็นพันหาบวกไม่อีกเป็นร้อยห้าสิบค่ะอ่ะเห็นบอกมันไต่ขึ้นมาเรื่อยๆ ได้เนี่ย ตอนแรกหนูนะว่าจะเล่นตอนเก้าโมงเนาะแต่ว่าขี้ข้านทานแล้ว โอ้โหพันหนึ่งมาพันหนึ่งเข่าค่ะ มาอีกร้อยหนึ่งจังไดโอ้โหสิงโตว่าเข่าห้าสิงโตมาล็อกแรกว่าสั่งกับล็อกสามจะได้ต่อคอมโบ สองพันหาโอเคไปค่ะ สวยงามมาอีกแถวหนึ่งอ้ามาอีกสองแถวแล้วสวยงามองุนเข่าอีค่ะองุนเข่ามาจังไดขอดาบควานโอ้โหบ่อเข่าดาบควานบ่อตกลอกสามไม่เอ้ยกำลังโอ้โหกำลังแตกดีเลยสามพันหาแล้ว มาเน่มาเน่โอเคไหมอีกหาสิบบาท แบบซี่มาแล้วสองแถวโอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยบาทโคตรเอาองุนอีค่ะ เชี่ยโคตรเอาบิ๊กวินเตะอีกแล้วค่ะ 1,950 บาท โอ้โหหนูนะแนะนำเลยเวลานี่ 2 โมงแล้วค่ะ 2 โมงเศร้า หนูนะได้มา5,157 บาท เออโคตรเอาเลยว่ะ แต่โคตรดีเลย เดี๋ยวยังไงหนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่นอนค่ะ กับช่องรักปันสล็อตหัก ชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นอนอ่ะโอเค เดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนนนคะค่ะพอกันไปคลิปหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ